ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ใส่ไอ้ไอ้ใส่จอไว้าวไอ้ไอ้ไอ้ไไ่้ไอ้ขวาไอ้ไอ้พี่อ้มพี่อ้มมันมาแล้วพี่ไอมไอ้พี่อ้มอย่าไอ้ไพี่อย่าขึ้นฝั่งสิพี่อย่าขึ้นฝั่งดีกูไอ้มาแล้วมันมาแล้วไอ้พี่ไอมลงมาข้างล่างพี่ไอมลงมาข้างล่างพี่ไอมไอ้พี่้ไมกูจะตายแล้วกูจะตายแล้ว อะไรครับอะไรครับเนี่ยไว้ไว้เฮ้ยมันใส่หมวมาไว้ไว้อะไรครับเนี่ยไว้ไอ้ไว้ไว้ไว้มันใส่ตูดใส่